สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งกับผมนายปิยมนัทวรวิทย์รัตนคุณ ในวันนี้ผมจะมานำเสนอสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ สื่อนั้นเรียกว่า บอร์ด มหัศจรรย์ การบวกและการลบผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 นะครับ นี่เป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะครับ ตัวสื่อนี้นะครับทำมาจากกระดานฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแผ่นใหญ่ 1ชิ้นแล้วก็แผ่นเล็กนะครับ 100 ชิ้น ด้านหนึ่งเป็นสีชมพูนะครับด้านหนึ่งเป็นสีดำแล้วก็ รัดไว้ด้วยสายยางยืดนะครับ สามารถคลิกได้นะครับ คลิกสลับสีได้จากสีดำเป็นสีชมพู หรือจากสีชมพูเป็นสีดำนะครับสำหรับหลักการใช้งานนะครับ ก็ ใช้ในการบวกและการลบที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 นะครับ ตามชื่อของสื่อนี้ เช่น 7 บวก 5 นะครับ ก็ให้นักเรียนตั้งมา7อันก่อน 1 2 3 4 5 6 7 แล้วก็บวกอีก 5 นะครับ ก็นับไปนะครับ 1 2 3 4 5 นะครับ7บวก 5 ก็จะเป็น 12 นะครับ รือว่าจะเป็น 12 บวก 6 12 บวก 6 ก็ตั้งมานะครับ แถวละ 10 เนาะ10 แล้วก็อีก 2 อันเป็น 12 นะครับ บวกอีก 6 ก็นับไปนะครับ 1 2 3 4 5 6 นะครับ 12 บวก 6 ก็จะเป็น 18 เช่นนี้เป็นต้นนะครับ หรือในการลบก็เช่นเดียวกัน สมมุติว่า 23 ลบ 6 23 แล้วก็ลบ6ลบ 6 ก็คือเอาออกไป 6 นะครับ ก็นับไปนะครับ นับไป1 2 3 4 5 6 23 ลบ 6 ก็จะได้เท่ากับ17 นะครับ หรือว่าถ้าจะเอามาใช้ในการอธิบาย เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างรูปทรง เรื่องของเลขยกกำลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เช่น เช่น 1 ช่องนะครับ2ช่องคูณ 2 ช่อง หรือว่า 3 ช่องคูณ 3 ช่องนะครับเป็น3ยกกำลังสองเพื่อให้นักเรียนมองเห็นรูปร่างที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับ หรือว่าจะเป็น 4 คูณ 4 ก็ได้นะครับ เช่นนี้ สามารถนำสื่อนี้นะครับไปใช้ได้ ในชั้นเรียนนะครับโดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้า ไม่ต้องอาศัยเครื่องชาร์จนะครับ แล้วก็สามารถให้นักเรียนนำไปเล่นได้นะครับ แต่ว่าถ้าหากที่ห้องเรียนหรือที่ชั้นเรียนนะครับ เรามีตัวกระดานอินเทอร์เน็ตไบบอร์ดมีตัวโปรเจคเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับ เราสามารถสร้างไฟล์ PowerPoint นะครับ ที่เรียกว่า interactive PowerPoint เป็น interactive PowerPoint นะครับ ซึ่งจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมจำนวน 100 ช่องนะครับ10 แถว 10คอลัมน์นะครับวิธีการใช้งานก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ในการบวกและการลบผลลัพธ์ที่ตัวตั้งที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100นะครับวิธีการใช้งานก็คือคลิกไป 1 ครั้ง ตัวสี่เหลี่ยมก็จะกลับสีนะครับ จากสีน้ำเงินเป็นสีดำแล้วก็ตั้งไปเรื่อยๆ เช่นนี้นะครับ 5 6 7 อสมมุติเราจะตั้งเป็น 7 7บวก 7 สมมุติ 7บวก7นะครับก็เราก็ตั้งมา 7 แล้วก็นับต่อไปอีก 7 นะครับ 1 2 3 4 5 6 7 นะครับคำตอบก็จะได้ 14 นะครับ หรือว่าถ้าเราจะคลิกกลับคืน คลิกกลับคืนจากสีดำเป็นสีน้ำเงินแบบเดิม ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ คลิกหนึ่งครั้งจะกลับเป็นอีกสีหนึ่งคลิกหนึ่งครั้งก็จะกลับเป็นอีกสีหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการทำ Interactive PowerPoint นะครับ สามารถติดตามชมได้ในคลิปตอนต่อไปครับ ขอบคุณครับ